สำหรับผู้ใดที่มักเล่นเกม Fortune Tiger หนูนะแนะนำว่าให้เลือกเวลาเล่นดีๆเนาะ เกม Fortune Tiger นี่เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะแตกหลายกว่าเกมอื่นๆเนาะค่ะ หากลองเทียบกันโอกาสแตกเนี่ยน้อยก็จริง แต่ว่าแตกหลายกว่าแน่นอนเนาะค่ะ เวลามันแตกเนี่ย โอ้โหขนาดแบบ ท้องแค่แถวเดียวอะเชี่ยมันแบบคูณ20 ของจำนวนไม่ที่เขาลงไปเลยนะ สวย โอ้โห มาว่ะเห็นบ่ก็ถือว่าเขาง่ายอยู่นะ เออ ึงแถวแล้วสวยอีก 3 โตค่ะ คอแค่อีก3โอ้โหอีกตัวเดียวมา อีกตัวเดียว สวยงาม โอ้โห เอาเรื่องเฮ้ยมาว่ะเย็ดเคที่เสือเฮามาเนาะค่ะสำหรับเวลาที่หนูนะไสเล่นเดี๋ยวขอบอกไว้ก่อนเลยเนาะค่ะหนูนะเล่นตอน9โมงเนาะค่ะตอนนี้ก็9โมงเนาะโอเค300ไปขออนุญาตปรับไม่เนาะค่ะเป็น 20 บาทเนาะ ค่อยๆ เล่นค่อยๆ ไต่ไปตามสูตรนูนะก็ได้นะคะหากคนที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะเล่นสูตรใดดีโอ้โหมาแล้วค่ะ ก่อนท้อง เอาว่ะวายสองโต เฮ้ยสีร้อยชี้สิบบาท เนาะค่ะ โอเคสำหรับผู้ใดที่บู้ว่าจะเล่นสูตรใด เดี๋ยวนูนะจะแนะนำให้เนาะค่ะ ว่าสิเดินไม่ยังไดเนาะอ่ะ ประมาณร้อยหนึ่งใส่คำว่าประมาณเนาะค่ะใส่หกบาทเนาะแล้วก็สองร้อยเขาจะขึ้นเป็นสิบบาทไปเล่นต่อกันแล้วก็ เท่าไหร่วะ200แล้วกลับเป็น300 สวย300เขาจะปรับขึ้นเป็นเออ20 บาทเนาะค่ะโอเคแล้วก็เล่นไปเรื่อย ๆ จนกว่าสิฮอด1,000โอ้โหว่าเขาไม่ได้ปะเล่นไปฮอด1,000เนาะค่ะเออเราเขากะปรับไม่เป็น 40 บาทเนาะฮอด2,000ไส้60เอาแค่ใกล้เคียงก็ได้เนาะค่ะม่ต้องแบบฟิกแบบโอ้โหเอาว่ะเฮ้ยท้องสองแถวนะเมื่อกี้ เที่ยเก้าร้อยบาท เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โอเค พอแต่ละว่าประมาณสองพันนี่ ปรับเป็นหกสิบเนาะอ่ะเดี๋ยวขอปรับเป็นสี่สิบวัน โอเคสิบไม่คือเก้าค่ะ แล้วก็เอ่อสามพันเท่าไซลอยหนึ่ง ค่อยๆเลยค่อยๆถูไป สวย เข่าดีอยู่นะ มาดิ แกมือสวยงามโอ้โหได้สม สม เอาเรื่อง บิ๊กวินแตกเนาะคะ่ะ ได้แค่บิ๊กวินเนาะหากเป็นสม เอองามงามสำหรับพวกเกมต่อสล็อตมูนี่ดูนะแนะนำว่าห้ามิทุนหลายกะดันไปได้เลยเนาะคะ่ะโอเค เอ่อพี่ยังถามว่าทุนหลายเปลี่ยนให้ต้องเล่นทุนหลาย พวกเกมสล็อตเนี่ยทุนหลายได้เปรียบเนาะแฮงเขายื้อไปได้โดนเท่าไหร่โอกาสที่จะเผาพวกโบนัสพวกอย่างเสียแฮงหลายเลยค่ะ สวยโอ้โหเฮ้ยเอาว่ะโอเคโอ้โหเสียดายไว้นี่เก็บว่าเท่าไหร่เองเพราะว่าเขาเพิ่งเสือโดดเอ้ยเสือเต้นตอนสมเมื่อหันเนาะค่ะ มันเลยบ่มีโอกาสได้เก็บไว้ของยกอะ เออ โอเค สองพันก็จ้าที่บอกเมื่อกี้เนาะค่ะว่า พวกเกมสล็อตแฮงเขามีทุนหลายเขาแฮงได้เปรียบเนาะ เอาแบบมาลง แต่ก็ต้องเลือกเวลาเล่นดีๆน้ำเนาะค่ะก็แมนว่าเล่นตะพื้นตะพื้นพันซีไป สิบไม่ ของงามๆ เออ มาดิ โอ้โหพวกเขา สวย โอเค เออ สวย โอ้ยดีนะมันมีไว้ให้ ได้ก้อนทองแล้วค่ะบวกมา 1,320 บาท ขึ้นมาคืนละ ไปค่ะอีกติดไม่ได้เรื่อยๆมือนี่มาดิ โอ้โห เสียดาย หากไว้ไปอยู่มุมบนขวาเนี่ยก็อาจจะได้อีก มาบอโอ้โหมามาโอ้เสียดายเนี่ยก่อนท้องมันมามาทีละสองก่อน เออโอ้โหดีนะวันนี้วายมาให้สวย 1,200 บาทเนาะค่ะมาเดี๋ยวเบิร์ดนี่เอ้ยเบิร์ดเรานี่ว่าปั๊บไปเลยค่ะร้อยหนึ่งโอเคติดไม่เนาะค่ะ เรื่อยๆวันนี้วันอย่างวะวันนี้วันสุกเนาะ สวย โอ้โหไม่แล้วว่ะ ันนี้น่าจะเป็นรอบที่หนึ่งสองสามสี่หาอันนี้รอบที่หาที่เสือเต้น แต่จะเข่าว่าสำ่รละว่าหันตะโพกว่าเขาสวยงาม โอ้โห รอบนี้มาว่ะเฮ็ดเคบวกมาหาพันเอาเรื่องจะจัดโอ้โหสวยเลยบวกมาหาพันเนาะค่ะ เป็นเจ็ดพันซีเนาะ ไปขออนุญาตปั๊มให้ก้อนเนาะค่ะ เป็น 200 บาทโอเคสิบไม่คือเก่าเนาะค่ะไปมาดิโอ้โหโอ้โหเออก่อนทองมาอีกแล้วโอ้โหก่อนทองมาย่างดีว่ะก่อนทองมาโคตรดีเลยมาดุแล้วค่ะโอ้โหมือนึงแล้วไปเดี๋ยวขออนุญาตปั๊มไม่ต่อเลยแล้วค่ะมาบ่โอ้โหมามา เสียดายว่าเป็นยังไปค่ะปรับไม่ต่อเป็น 400 บาทเลย สามารถดันขึ้นไปได้เรื่อย ๆ เลยเนาะค่ะ สวยจ้างที่บอกอะเวลาตีหนึ่งก็ประมาณเก้าโมงอะเวลาแตกดีของเกมเสือเลยนะลองไปเบิง้งช่องปันปันสล็อตกันได้เนาะค่ะ เพราะว่า หนูนาก็ปันนี่ได้มาทดลองทดสอบเล่นน้ำกันแล้ว ตีหนึ่งอ่ะจะเป็นช่วงที่แตกดีที่สุดสำหรับเกมเสือ ยาวาตะเกมเสือ่อโอ้โหไม้กะสมเกมอื่นก็แตกดีขึ้นกันเนาะค่ะ คนในกลุ่มเทเลแกรมเขาก็บอกขึ้นกันว่าตีนึงเนี่ยเป็นเวลาที่เขาพากันล้อเล่นกัน สวยโอ้โหเต็มช่องึ่งวัร200 บาท โอเคค่ะึ่งวัร200ก็เป็นมื่นสองเนาะคูณ 10 เอาเรื่องมื่นหกแล้วค่ะ เออเป็นเซตอีกสิไปหาเขาเศร้ากินดอก มาดิเออ สมปะสวายทองวะสวย โอเค ได้ยก มือหาไป ไปต่อเลยเนาะคะ่ะไม่ค่อยโบบาปันไหนแล้วรู้สึกว่าจะเรื่อย ๆ แล้วนะ เห็นปะมาแบบ เขาเว่าอย่างอะเฉาๆแน่ มาดิหากมันเฉาๆแบบซี่ฮะ เขายืดต่อไปได้ อีกจักน้อยหนูนะว่ามันแตกไงแท้เท่าที่หนูนะสังเกตเบิ่งอะก่อนที่มันจะแตกดอกใหญ่ๆอะมันสีเงียบๆแบบซี่ละมาดิ สวย เฮ้ยสองว่ะ เฮ้ยสองโอกาสเขาหนูนะคิดว่าสองนี่ประมาณห้าสิบห้าสิบสวยอีกตัวเดียวอีกตัวเดียว โอเค โอ้โห มาว่ะเอ้ยสามหมื่นสองพันบาทเลย โอ้โห รอบนี้บวกหลาย รอบนี้บวกหลาย32,000บาทเนาะค่ะ โอเคไหลไปไหลไป ซุปเปอร์เมกาวินเนาะค่ะโอ้โหสี่หมื่นสามไปขออนุญาต ดันสู่ เอาเป็น2,000บาทก็แล้วกันเนาะเป็นตัดันได้อยู่นะ ถ้าว่าเขากะโอ้ยเชี่ย ยมาแบบสี่เลยเหรอ เฮ้ย เอาว่ะเอ๊ะแสนนึงแล้ว มาดิ มาดิพองงามอีกจักรอบ โอ้โหสี่พันมาดิก้อนท้อง ก้อนท้อง โอ้โหมาได้ ไปหาพันบาทค่ะร้องเสียงเบิงเพราะว่าเมื่อกี้ เอ่อแตก แตกนอก ไม่ไม่เอ่อสองพันเนาะค่ะตรงมาให้ละ เขาว่าเขารอบเดียวเซารู้เรื่องกูเรียงกูเรียงวะมาดิ มาดิโอ้โหเชี่ยอย่าว่าสภาพว่าหนาโลบเลย ไปค่ะ มาดิ ขอดอกเดียว โอเค ได้อยู่มือนึงเออก่อนท้องเท่าไหร่วะก่อนท้องเท่าไหร่วะ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 เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาเลยเลยเนาะค่ะ มีกิจกรรมให้เล่นกันเสมอเนาะมาเดี๋ยวจังไหนไม่ได้อยู่นักอะขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนาาเนาะสำหรับมืนี่ สวัสดีค่ะ